สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตรวจสอบแก้ไขคำสะกดและไวยากรณ์ ขณะที่ทำงานในโปรแกรม Microsoft Word 2013 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ได้จากคำที่ผู้ใช้เลือกเอง หรือตรวจสอบทางเอกสาร ในกรณีที่เอกสารมีการสะกดคำผิด หรือพิมพ์ผิดหลักการไวยากรณ์ภาษา ผู้ใช้สามารถสังเกตเห็นได้จากสัญลักษณ์ การสะกดคำ ที่ปรากฏตรงบริเวณแถบสถานะหรือว่า status bar ส่วนรูปแบบของการแสดงว่า มีคำที่สะกดผิดในเอกสาร จะแสดงให้เห็นเป็นเส้นใต้หยักสีแดง ที่คำนั้นๆ แต่ถ้าคำนั้นเป็นการพิมพ์ผิดหลักไวยากรณ์ภาษา จะแสดงให้เห็นเป็นเส้นหยักสีน้ำเงิน การแก้ไข b o l o n e s กดคำผิด หรือพิมพ์ผิดหลักไวยากรณ์ภาษา เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏว่ามีตำแหน่งที่คิสต้าอยากสีแดง ในกรณีที่สะกดคำผิดหรือสีน้ำเงิน ในกรณีที่ผิดหลักการไวยากรณ์ภาษา ซึ่งวิธีการตรวจสอบแก้ไขสามารถทำได้ 2 วิธีค่ะ วิธีแรกนะคะ เป็นวิธีการแก้ไข คำผิดเพียงคำเดียว สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ คลิกขวาบนคำที่ถูกเขียนใต้หยักสีแดงหรือว่าสีเงิน หลังจากนั้นคลิกเลือกคำสกดที่ถูกต้องแทนที่ลงไปได้ทันที วิธีการที่ 2 เป็นวิธีการแก้ไขคำผิดทั้งหมด สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เลือกคำที่พิมพ์ผิด คลิกแท็บ Review ใช้คำสั่ง Spelling and Grammar ในช่อง Spelling คลิกเลือกคำที่ถูกต้อง หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Change หรือว่า Change ออกโดยที่ปุ่ม Change ใช้ในกรณีเพื่อเลือกแก้ไขคำที่ผิด นี้ทีละคำหรือว่าทีละตำแหน่ง หรือคลิกปุ่ม Change ออกในกรณีที่แก้ไขคำผิด นี้ทั้งหมดในเอกสาร สารของเราก็จะแก้ไขคำกดผิดหมดแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะ ก็สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ